วัสดีครับ ผมอาจารย์ รัฐพลประดับเวช ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอ แนะนำการใช้งานโปรแกรม Google Docs กันนะครับ ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ท่านจำเป็นต้องมีบัญชีของ Gmail พื่อใช้ในการล็อกอินเข้าระบบก่อน ทำได้ด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์ account.google.com และคลิกที่ปุ่ม More Option จากนั้นให้คลิกที่ Create Account เว็บไซต์จะให้เราทำการลงทะเบียนเข้าใช้ Gmail กรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิก ประกอบด้วย ชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง วันเกิด เพศ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมลปัจจุบัน เพื่อใช้สำหรับกรอกที่อยู่อีเมลสำรอง เพื่อใช้งานเมื่อท่านลืมรหัสผ่าน และสุดท้ายเลือกตำแหน่งที่อยู่ เพื่อใช้เลือกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ถ้ามีตัวหนังสือสีแดงปรากฏขึ้นในช่องใดให้กลับไปแก้ไข แล้วอ่านคำแนะนำที่แสดงข้างหลังช่องนั้น เนื่องจากตัวหนังสือสีแดงบ่งบอกถึงความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลนั้นๆ เมื่อท่านมีบัญชี Gmail แล้วนั้น ให้ท่านเข้าสู่ระบบ และเข้าเว็บไซต์ doc.google.com อีกครั้งหนึ่ง ท่านจะสามารถเริ่มใช้งาน Google Doc ได้ ถ้าท่านต้องการสร้างเอกสาร ให้คลิกที่ปุ่มสีแดงที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลาง ด้านล่างขวามือ จะปรากฏหน้าต่างเอกสารขึ้นมา หน้าตาของเอกสารจะมีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม Microsoft Word และหลักการใช้งานเบื้องต้นก็คล้ายกัน ทั้งการพิมพ์ การลบการใช้เครื่องมือต่างๆ โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 1. แถบชื่อของเอกสาร มีไว้ตั้งชื่อให้กับเอกสาร 2. แถบเมนู มีไว้ใช้ในการเก็บเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในเอกสาร 3. แถบเครื่องมือ เป็นแถบที่แสดงเครื่องมือหลักในการใช้งาน 4. แถบไม้บรรทัด เป็นแถบที่แสดงขนาดความยาวของเอกสาร 5. หน้ากระดาษ มีไว้ใช้ในการแสดงสิ่งที่ถูกใส่ลงไปบนหน้าเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพหรืออื่นๆ แถบย้อนกลับ ใช้ในการย้อนกลับไปหน้าหลักดแถบการใช้งานร่วมกัน ใช้แชร์เอกสารให้คนอื่น และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เมื่อท่านพิมพ์งานเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าหากท่านต้องการเปลี่ยนชื่อของเอกสาร ให้ท่านคลิกขวาที่เอกสารที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อ จากนั้นคลิกที่เครื่องมือเปลี่ยนชื่อ และพิมพ์ชื่อที่ต้องการจะเปลี่ยนแทนชื่อเก่า และคลิกปุ่มตกลง หรือท่านสามารถคลิกเข้าไปที่เอกสารนั้น และแก้ตรงแถบชื่อของเอกสารได้เช่นเดียวกันครับ ถ้าท่านต้องการลบเอกสารที่ไม่ใช้แล้วเพื่อควบคุมขนาดพื้นที่การจัดเก็บไฟล์นั้นให้ท่านกดคลิกขวาที่เอกสารที่ต้องการจะลบ จากนั้นคลิกที่เครื่องมือนำออกเมื่อคลิกปุ่มนำออกแล้วจะปรากฏแถบสีดำด้านล่างซ้ายมือและโปรแกรมจะถามว่าท่านจะเลิกทำหรือไม่ถ้าหากท่านลบเอกสารผิดก็ให้กดปุ่มเลิกทำ แต่ถ้าหากต้องการจะลบสักครู่แถบเมนูก็จะหายไปเอง แต่หากเวลาผ่านไป ต้องการกู้ไฟล์กลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ไฟล์นั้นจะไม่ถูกลบไปเลยทีเดียว แต่จะไปอยู่ในถังขยะของเว็บไซต์ Google Drive ให้ไปที่เว็บไซต์ drive.google.com และเลือกเมนูถังขยะ จากนั้นให้คลิกกู้คืน ถ้าต้องการจะนำไฟล์กลับไปแก้ไขอีกครั้ง แต่ถ้าหากคลิก ลบอย่างถาวร นั่นคือการลบโดยไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกต่อไป จากนั้นก็สามารถกลับไปที่ Google Docs และไปแก้ไขไฟล์นั้นได้ดังเดิม ใน Google Docs ไม่มีปุ่มให้กดบันทึกเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น แต่การบันทึกเอกสารนั้น เว็บไซต์จะทำการบันทึกเอกสารให้เอง โดยอัตโนมัติเมื่อมีการพิมพ์ หรือแก้ไขเอกสารในทันที เมื่อปิดโปรแกรม ไฟล์เอกสารจะถูกนำไปเก็บไว้ใน Google Docs โดยอัตโนมัติ